ฉันทุกทนวอนเพียงเธอเธอกลับมาเฝ้าโทรหา 想齐未 rap 晒点洒钱，未玩 IG Facebook 有 many like，baby don't cry，rap 晒 tonight 肯定 yeah。酷我特色 per by，every rap 快乐才能 per 在，every shot 快乐甚至 time yeah，you made me crazy，but you be my lady，石头哥们记得肯定。 งเพงที่มาแไม่ไหวแล้วเนี่ยแก็มีเบอร์โทรศัพท์กันนะแ้วผมก็บกว่าาเโมไม่ไยิวคือผ่าออย่างค่ที่วตาปล้วได้ายแล้อ่าแต่ห่า่ไัมาโทรมาตั้งใจจะมึงงออย่าปล่อยให้อ